ไปทันสมัยเพราะยิ้มในวานน้องจึงได้ผ่านเปลี่ยนใจ ในเมื่อหน้าคนรักใหม่วานเขาใส่บาดใจบาดคอหน้าคนรักใหม่คงไม่เชื่อใจแจ่มจันถึงเข้าฝันไม่ทันให้เขามาขอ น้องนางคนนี้พี่ไปให้เขาเชื่อคออยากพวผู้ชายหล่อๆที่มันมองสอ Oh, าเก่า่น่มเสื้อชั้นในที่ใสมาตั้งร้อยแฟนใหนเชิญใจละสิ น้องจึงเห็นพี่เป็นของี่ไม่มีราคาคนักเก่ามเก่าึสนิมถึงแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเรวา ชายบ้านนาอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวว่านาผมรอบนำถวายมือบูชาคุณในรอบที่หนึ่งเองดูกันในจังหวัดตะลุงและการคลืบผม ใส่มาตั้งร้อยปีเพราะแฟนคนใหม่ของมันใหม่ชื่นใจละสิ น้องจึงเห็นพี่เป็นของพี่ไม่มีราคาคนรักเก่า มันเก่าจนขึ้นสนิม ถึงแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเววามันล้าสมัยหยุดี่ผู้ชายบ้านนา อย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัวเอานา 没他什么。 lời chưa đón đến đâu นะครับผกอบการถวายเพลงวิชาครองน้องๆนางรำและกันนะจ๊ว่าโอ้แม่เอ็งบ้าต้องรวยสำอา trastelé